ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับวิรายการอาชีพบรรพัยทุกคนนะครับที่เรียนในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วก็แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลนะครับกาวบินอะไรตัวนี้นะครับ วันนี้นะครับจะขออนุญาตทบทวนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับของทางไอที แล้วก็วิชาโปรแกรมกราฟิกสำหรับพัฒนาเว็บนะครับ วันนี้จะพาสมัคร ฮอตติ้งเพื่อนำเว็บไซต์ของเราขึ้นไปอัปเดตอัปโหลดนะครับ เพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้รู้จักกันครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ เราเข้าที่ Google เพื่อที่จะเข้าไปยังแต่ตอนนี้เราต้องเตรียมอีเมลไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้เซิร์ชคำว่า Infinity Free นะฮะเคยเคยพาทำไปแล้วครับอรอบหนึ่งนะครับ เราสังเกตที่ตรงนี้ครับแล้วพิมพ์เข้าไป infinity free net นะครับ ร็จแล้วจะเข้ามาหน้านี้นะครับ ให้เราทำการสมัครนะครับ ก็คือ sign up now นะครับ ตรงนี้เลย พอคลิกเข้าไปเราใส่อีเมลนะครับที่มีนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วล่ะโอเค รหัสผ่านนะครับ แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับโอเค แล้วก็ตรงนี้นะครับติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับและ I'm not a robot เครื่องหมายถูกเสร็จแล้วกด create a new account เสร็จแล้วตัวนี้นะครับอ่านแล้วทำความเข้าใจมันบอกว่าให้เราไปยืนยันอีเมลนะครับตรงนี้ถ้าจะเปลี่ยนอีเมลก็คืออีเมลถ้าเปลี่ยนอีเมลใหม่ก็รีเซ็ตถ้าจะส่งอีเมลไปไปเพื่อทำการยืนยันนะครับก็กดตัวนี้ แต่ทีนี้มันไปที่เมลนี้ถูกต้องไหมเราก็ไปตามว่าเมลเราถูกต้องหรือเปล่า เราก็เข้า Gmail นะครับ Google นี่แหละแล้วก็มาเลือกดูที่เมลนะครับ มีอย่างเมลดูนะครับ ผมหาเมลก่อน เมลที่สมัครเมื่อกี้นะครับแอะ Gmail คุณจะใช้เมลอะไรก็ได้นะครับที่มีนะครับเมลสมัครได้ 1 ครั้งนะครับ หนึ่งเมลจะสามารถเจนโฮสติ้งเราได้ทั้งหมด 3 ครั้งนะครับโอเคผ่านนี้ผ่านแรกนะครับจะเป็นการสมัครก่อนแล้วเอาข้อมูลไว้นะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยก็ยิ่งง่ายนะครับ เราก็เข้ามาที่ Gmail ตรงอินเทอร์เฟซมันนะฮะทีนี้มันจะมีเมลเห็นไหมครับ ตัวนี้ Infinity เข้ามา กดคลิกหนึ่งครั้ง มันบอกให้ Verify Email ตรงนี้ เราก็คลิกได้เลยครับปึ๊บ นะครับ หลังจากนั้นนะครับ เราก็ใส่ตัวเมลเมื่อกี้นะครับ เพื่อจะเข้าสู่ตัวจัดการโฮสติ้งของเราโอเค ให้มันจำด้วยนะครับ มันบอกว่าไฟจราจร ไฟจราจรมีกี่อัน1 2 3 เร็วๆนะครับ1 2 3 แล้วก็ยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้คือขึ้นมาถามเราก็ต้องยอมรับไอฟรีไปนะครับ อันนี้ก็ให้มันบันทึกรหัสเราด้วยนะครับไม่ต้องปล่อยมันไปเลยไม่ต้องโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มาครีเอทตัวเว็บไซต์เรานะครับ โดเมนเราต้องการชื่ออะไร อย่างเช่น www.poker.com อันนี้คือโดเมนของเขานะครับของเราจะเป็นอะไรเราก็สามารถสร้างได้เลยนะครับ ผมลอง create ก่อนนะครับแอคเคาปุ๊บมันเรากดปิดไปเลยครับตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้คือของฟรีนะครับข้างบนนี้มันจะมีโฆษณาก็ไม่ต้องสนใจมันเพราะเราจะใช้โดเมนของเขาเนาะเช่นผมตั้งชื่อว่าอะไรดีออนไลน์นะครับเว็บ หรืออะไรดีออนไลน์ไอทีมันใส่อักขระได้ไหมไม่ได้ ขีดคอม BPIC อ่าสมขีดอีกรอบนึงได้ไหมเสร็จแล้วเลือก โดเมนจะเป็นดอทอะไร เราก็เลือกเอาครับนะครับผมเลือกเป็นสั้นๆจะได้จำง่าย เสร็จแล้วไปเซิร์ชนะครับว่าโดเมนนี้เราใช้ได้หรือเปล่านะครับ ถ้าใช้ได้มันจะบอกว่า success ใช้ได้นะครับ แบบนี้เลยครีกดู ถ้าได้มันจะไปสเต็ปถัดไปนะครับ ได้แล้วนะครับ แบบนี้นะครับโปรมือให้หน่อยเร็วมาอ่ะให้เราคลิกขวาตรงนี้เพื่อที่จะวิวดูแอเรียหนึ่งครั้ง และตัวนี้นโทรลพาร์เนลเราด้วย 1 ครั้งคลิกขวา แล้วก็เปิดแท็บใหม่นี่ครับนี่ตรงนี้มันขึ้นมาโชว์แล้วครับ อันนี้เดี๋ยวจะพาทำอันนี้ก็กด Approve มันนะครับ รอแป๊บหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นตัวข้อมูลที่เราจะไปจัดการโฮสติ้งเป็น โอ้โห มีฟรีเยอะมากมีฐานข้อมูลมีอะไร ให้เรามาสนใจฝั่งนี้ครับไอตัวที่เป็นคอนโทรลพาร์เนลที่เป็นแอเรียพวกนี้ครับว่ารหัสผ่านที่เราจะเอาไปต่อครับ d e v e l o p r นะครับ ที่จะอัปโหลดข้อมูลของเราขึ้นไปนะครับแล้วกดโชว์นี่คือพาสเวิร์ดนะครับ เราสนใจตัวนี้นะครับ เปิดให้หมด น่าจะเป็นรหัสเดียวกันปะเนี่ยใช่ใช่รหัสเดียวกันนะครับ ชื่อเว็บไซต์เราคือออนไลน์นะครับ เว็บไซต์เรายังไม่มีอะไรเป็นโดเมนเปล่าๆเว็บไซต์เปล่าๆเรายังไม่ได้อัปอะไรขึ้นไปนะครับโอเคเราก๊อปส่วนนี้ไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ผมก๊อปก๊อปส่วนนี้เอา Copy กด Ctrl C แล้วก็ไปเอาวางไว้ใน Word เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ว่าเราจะได้จำได้ว่าสมมติเราลืมพัดเบิร์ดลืมอะไรในการจัดการเว็บไซต์ของเรานะครับผ่านนี้จะจบที่การสมัครนะครับเสร็จแล้วผ่านต่อไปก็จะเอาเรื่องของการต่อโฮสต์กับโปรแกรม Dream CC 2021 ครับ วางลงไปนะครับ เห็นไหมครับ เราจะมีพาสเวิร์ดตรงนี้ มันโชว์แล้วเราลบตัวนี้ไปนะครับ ที่ show and hidden ครับเราใช้แค่นี้นะครับนะครับลบออกไปนะครับโอเค นี่คือส่วนของพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ user ตัวนี้นะครับ เราจะได้ใช้ในส่วนของ FTP เป็นหลักนะครับ อันนี้คุณก็เซฟไว้อ่าไฟเซฟ เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ ที่เราจะทำเว็บไซต์ของเรา เช่นตอนนี้ผมเอาไว้ที่ได้ดี โอ้โห อะไรนักหนาเนี่ยดิผมตั้งไว้ว่าออนไลน์มั้งเว็บออนไลน์หรือเปล่า เว็บออนไลน์ โอ้โห เยอะแยะไปไหนไอทิศเอ้ย ออนไลน์ เนี่ย ผมตั้งไว้ในนี้ ผมก็บอกว่า ข้อมูลโฮสติ้งนะครับ เซฟไป เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ปิดได้เลย สังเกตว่าข้างบนนี้มันชื่อมาให้แล้วนะครับโอเคใครโทรมาเนาะโอเค เรามาดูต่ออันนี้คือเรียบร้อยแล้ว เราสมัครได้แล้ว เราพร้อมแล้ว ถ้าตอนนี้เราคลิกเว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับคือเว็บไซต์ของเรา มันจะโชว์แบบนี้ครับ เนี่ยครับ อันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับ ยังไม่มีข้อมูลของเรา เดี๋ยวเราจะอัปโหลดมา มันก็จะเปลี่ยนแทนตรงนี้ครับ วันนี้ก็ ในเรื่องของการสมัครโฮสติ้งมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาต่อผ่านสองเอาข้อมูลไปต่อกับฐานข้อมูลออไม่ใช่ฐานข้อมูลกับโฮสติ้งที่อยู่บน Infinity Free เว็บของเขาเนี่ย เสร็จแล้วเราจะอัปโหลดข้อมูลจากดีมเวอร์ของเราขึ้นไปยังโฮสต์นะครับเว็บไซต์เราก็จะมี โอเค วันนี้ประมาณนี้นะครับ ใช้เวลาประมาณนี้